สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรูปแบบองค์กรกำกับดูแล และกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล บริการกิจการโทรคมนาคม กับแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทพสิทธาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์ครับอาจารย์คะเราคงมาเริ่มตรงที่เรื่องรูปแบบขององค์กรกำกับดูแล เข้าใจว่าเป็นที่ทราบกันว่าเรามีรูปแบบขององค์กรกำกับดูแล ทั่วโลกเนี่ย สรุปคร่าวๆก็จะมีโดยประมาณ 3 รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมนะคะรูปแบบที่ 2 ก็จะเป็นรูปแบบองค์กรเดียว รูปแบบที่ 3 ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเรียกกันว่า หลายองค์กรทีนี้ในแต่ละรูปแบบย่อมมีข้อดีข้อเสียมีลักษณะที่แตกต่างกัน อยากจะรบกวนอาจารย์อธิบายทีละรูปแบบ รูปแบบแรกเลยแล้วนะคะก็จะเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมมีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์ รูปแบบของคณะกรรมการร่วมเนี่ยนะครับคือ ก่อนอื่นเนี่ยผมคงต้องปูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมกันนิดนึงก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพของการมีคณะกรรมการประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกัน คือกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับ มันมีหลายอย่าง จะเป็นกิจการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงเผยแพร่ภาพรวมถึงการสื่อสารกันด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของกิจการโทรคมนาคม ทีนี้ไอ้ประเภทแรกเนี่ยนะครับที่เป็นคณะกรรมการร่วมเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะมี แบ่งเป็นประเภทของกิจการ เช่น กระจายเสียงบ้าง ไปรษณีย์บ้างโทรเลข ซึ่งตอนนี้เรายกเลิกไปแล้วนะฮะหรือวิทยุทีวีโทรทัศน์เนี่ยฮะ ก็จะมีหลาย ๆ องค์กรเนี่ยเข้ามาร่วมกัน โดยที่มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นองค์กรกำกับดูแลอยู่ในกิจกรรมกิจการที่เป็นกิจการของรัฐตรงนี้ครับอาจารย์ครับครับ ซึ่งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเนี่ย ประเทศไทยเราเคยได้ใช้รูปแบบนี้ไหมคะอาจารย์ในรูปแบบตรงนี้เนี่ยครับเราเคยมีผ่านมาตามรัฐธรรมนูญปี 40 2540ใช่ครับที่เราจะมีแยกเป็น 2 องค์กรด้วยกันคือ กทช กับ กสทนะครับซึ่งถ้าพูดกันแบ่งกันง่ายๆเนี่ยองค์กรหนึ่งจะดูแลเรื่องของการสื่อสาร อีกองค์กรหนึ่งจะดูแลเรื่องของการเผยแพร่วิทยุโทรทัศน์ก็คืออย่างที่เราทราบว่า กสชก็จะเป็น คณะกรรมการที่กำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส่วนกทช ก็จะดูแลกำกับกิจการโทรคมนาคมใช่ครับก็จะพูดง่ายๆคือแบ่งกันว่าระหว่างถ้าแบ่งกันง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คืออันนึงโทรศัพท์มือถือ อีกอันวิทยุโทรทัศน์ถ้าในยุคนั้นเราจะเข้าใจว่าโทรคมนาคม ก็คือการดูแลกำกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ครับทีนี้ทีนี้เนี่ยลักษณะขององค์กรรูปแบบนี้เนี่ยมันจะ มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือความเป็นเอกภาพในการกำกับดูแลถ้าอย่างที่บอกคือกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับนี่ผมพูดภาพรวมนะฮะของประเทศเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในลักษณะของเป็นเอกภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือมีแผนอันเดียวกันและไปไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือการสื่อสารนะครับกับการเผยแพร่ คลื่นวิทยุโทรโทรทัศน์เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะทั้งสองมันมีจุดร่วมคือการใช้คลื่นอันเป็นทรัพยากรของรัฐ ดังนั้นในรัฐธรรมนูญ40 เองเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่ารัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะเข้ามาจัดสรรการใช้คลื่นความถี่ แต่ถามว่าคลื่นความถี่ตรงนี้เนี่ยมันมันเอาไปใช้ทำอะไรใช่ไหมฮะเอาไปใช้เผยแพร่ภาพและวิทยุ หรือเอาไปใช้เพื่อในการสื่อสารกัน ดังนั้นตรงนี้มันเป็นข้อด้อยของการที่มีลักษณะเป็นองค์กรร่วม นะครับคือมันมีจุดร่วมกัน แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์อ๋อนี่คือลักษณะเฉพาะของรูปแบบคณะกรรมการร่วมนะคะที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นเอกภาพใช่ครับนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในของของในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเองเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานกันใช่ครับที่ดีพอ ก็ตรงนี้มันจะกลายเป็นภาระที่หนักของตัวรัฐบาล ที่จะต้องคอยวางแนวทางในการที่จะ กำกับดูแลองค์กรกำกับดูแลอีกทีทีหนึ่งค่ะ ฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นภาระของรัฐบาลเนยนะครับตรงนี้ว่าจะให้ทิศทางของการกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมันไปทิศทางไหน ซึ่งก็ไม่มีการรับประกันได้ว่าทิศทางของรัฐบาลหรือนโยบายเนี่ยจะได้รับการตอบสนองจากองค์กรกำกับดูแลทั้งสององค์กรที่เหมือนกันครับก็อย่างถ้ากิจการโทรคมนาคม พอเราพูดถึงในยุคนั้น ก็จะมองถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับ ซึ่งจะต้องตอบสนองให้ได้ว่า ประชาชนทุกคนผู้ผู้ใช้บริการก็ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ความทันสมัย ในขณะที่วิทยุกระจายเสียง เหมือนจะเน้นไปทางเนื้อหาใช่ครับใช่ไหมคะคือตอนหลังเนี่ยนะครับคือมูลเหตุที่ทำให้เราต้องมีการปฏิรูปคณะกรรมการเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย คือถ้าเราวันนี้เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการดูโทรศัพท์หากันอย่างเดียวละใช่ค่ะคือแน่นอนเราเข้าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วเนี่ยในโซเชียลมีเดียเองมันก็ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมด้วยกัน เราสามารถที่จะดูวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆ ที่เป็นการเผยแพร่ออกมาผ่านทางคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นอินเทอร์เน็ต ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ต้องมีการทบทวนกันกันบางอย่างว่า ถ้าเรายังใช้รูปแบบของคณะกรรมการร่วมกันเนี่ยแต่ว่าใน device หรืออุปกรณ์อันนึงเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่ประกอบกันได้เนี่ยมันต้องมีการทบทวนกันแล้วว่า แล้วเอกภาพของการใช้การกำกับดูแลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันครับค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราก็เลยต้องมีการปฏิรูป ใช่ครับ แล้วก็เราได้มาตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบที่ 2 กัน ใช่ครับเราลองมาดูเรื่องรูปแบบที่ 2 กันต่อเลยนะคะครับผมซึ่งรูปแบบที่ 2 ก็คือรูปแบบขององค์กรเดี่ยว ครับ รูปแบบขององค์กรเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรคะ คือองค์กรเดี่ยวเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือตรงตัวครับคือมีองค์กรเดียวที่ทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลนะครับก็คือรวมเอาทั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์และการสื่อสารเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยมาอยู่ภายใต้คณะกรรมการองค์กรชุดเดียวกัน ใช่ครับ เพียงแต่ว่าในกรรมการชุดเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีคณะย่อยๆ กรรมการย่อยภายในเนี่ยนะครับหลายองค์กรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าร่มใหญ่ของมันเนี่ยคือกรรมการใหญ่ ทีนี้อำนาจหน้าที่ของกรรมการใหญ่เนี่ยจะคอมเพล็กซ์เลยคือไม่เป็นภาระของรัฐบาลและรัฐบาลเพียงแค่กำหนดได้แนวนโยบายพื้นฐานมา กรรมการใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือ กำหนดทิศทางและนโยบาย แล้วก็ทำให้มันสอดคล้องกับแผนของรัฐบาลครับอาจารย์ แล้วก็เป็นกรรมการชุดย่อยๆเนี่ยก็จะต้องทำตามนโยบายหรือแบบแผนที่กรรมการชุดใหญ่เนี่ยเป็นผู้ออกแบบไว้ครับอาจารย์อ๋อก็คือจุดต่างที่สำคัญก็คือถ้าเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมอย่างที่เราพูดในรูปแบบที่1ครับรัฐบาลยังมีบทบาทที่จะต้องเข้ามากำกับเพื่อให้ 2 ชุดที่เป็นกรรมการ 2 ชุด ทำงานประสานกันให้ได้ ใช่ครับ ก็ยังต้องมาเป็นกรรมการห้ามทับใช่ครับใในในกรณีที่มีความบริหารงานแล้วแบบ เหมือนกับว่ามันขัดแย้งกัน หรือเป็นช่องว่างว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดไหนอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าพอมาเป็นรูปแบบองค์กรเดียว รัฐบาลก็น่าจะถอยบทบาทไปได้เยอะพอสมควรก็รัฐบาลก็เหลือเพียงแค่กำหนดคล้าย ๆกับแผนแม่บทนะครับก็จะอาจจะเป็นแผน แผนแผนโทรคมนาคมแห่งชาติ ก็จะเป็นแผนภาพรวมแล้วองค์กรเดี่ยวนั้นก็สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยตนเองได้ มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ใช่ครับก็รูปแบบนี้นะครับมันมันมันก็มีใช้ในประเทศไทยมานานอย่างเช่นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์อย่างอไรคะอาจารย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับในในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรรมการใหญ่คือกรตนะครับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นก็จะมีกรรมการย่อยหลายชุด เช่น กรรมการตลาดทุนนะครับ กรรมการตลาดหุ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไร มันคือต้องการให้กรรมการอย่างนี้ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับ เพราะอย่างถ้ายกตัวอย่างเรื่องของตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะ ถ้าเราถูกโจมตีค่าเงิน หรือโจมตีหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะ ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยแทบจะล่มสลายทันที เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มีระบบกรรมการผสม หรือหลายกรรมการเนี่ยเกิดขึ้น มันไม่มีเอกภาพคอกว่าจะประชุมกว่าจะตัดสินใจ แล้วแต่ละชุดตัดสินใจยังต้องมาประชุมตรงกลางร่วมกันถูกต้องครับ แล้วถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นมันมันไม่ทันการนะอาจารย์ ดังนั้นก็เลยใช้รูปแบบของคณะกรรมการใหญ่ แล้วให้กรรมการใหญ่เนี่ยไปแตกย่อยเป็นกรรมการ ย่อย ๆ ไปก็หมายความว่าองค์กรเดี่ยวก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการ ชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องโทรคมนาคมใช่ครับอีกชุดหนึ่งดูแลเรื่องกิจกรรมที่ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใช่ครับอาจารย์แต่ว่ามันก็จะมีการทำงานในชุดใหญ่ร่วมกันขององค์กรเดียวที่เรารู้จักกันในในตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50 ก็คือกสทช ใช่ครับครับอาจารย์